มาครับผมเมื่อกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน และท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้นะเพื่อเรามาอยู่กันในเกมงานเลี้ยงของราชินี ของทางค่าย PG กันนั่นเองนะเพื่อนมาจัดกันเลยดีกว่าไม่รอช้าไม่รีรอผมไปลุยกันเลย let's go วันนี้พกทุนมา 100 บาททวนกันอีกเช่นเคยนะโหผมพกทุนมา 100 นี่บ่อยมากเหมือนกันนะเพื่อนนะเราไม่เน้นหนักลยเล่นเบาๆพอเพื่อนไปลุยเบ็ดหนึ่งเหมือนเนื้อผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเบ็ดหนึ่งเบาๆไปจัดไปเพื่อน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 แต่อย่าไปชมมันเยอะเพื่อนผม ผมชมผมดีใจทีไรแม่งไม่แตกทุกที่อะพีจีอะจริง ต้องปล่อยไปตามกระแสลมครับผมนี่อะไรไหลแล้วไหลแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียดายเคนหนึ่งช่องแรก ขอจำแจมเด้อวันนี้ขอจำแจมเหมือนเดิมเด้อหวยไก่แจ้เมื่อวานนี่แตกโคตรแจ่มเลยนะเพื่อนนะไอไก่แจ้เมื่อวานเนี่ยโอ้โหสุดจัดอะ วันนี้ไม่รู้ว่าราชินีจะแต่ดีหรือเปล่าโอ้โหแต่ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว่ะ ส่งมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว่ะเช็ดคกเหลือห้าสิบบาทแล้วเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่ค่อยสวยคลิปมันจะจบไวเกินนะถ้าเป็นอย่างเงี้ย เอาดีเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออไหลๆไปดิหลๆหน่อยไหลๆหน่อยจัดมา ขอแจมแจมขอแจมแจมเหลือสามสิบบาทเลยเช็ดคกอะไรคำนี่อ่ะ โอ้โหเอ้ยมาว่ายังมาอยู่เมื่อสเก็ตเตอร์เข้าสี่ตัวจัดไปดิมาเลยเว้ยนึกว่าจะหมดตูดกันซะก่อนแล้วนะมื่อนะนึกว่าคลิปนี้จะต้องอัดใหม่ซะแล้วเนี่ยโอ้โห เกือบแล้ว มาขอดีๆเด้อสเก็ตเตอร์ ขอดีๆเด้อเออจัดไปดีไหลๆไปไหลๆไปครับผม ขอแบบจำแจมขอแบบไหลๆอ่ะมาว่ายังไงต่อผมว่ายังไงต่อโอ้โหรู้สึกว่ามันจะเริ่มเงียบเริ่มเหงาแล้วนะเออ มาหน่อยดีวะมาหน่อยดีวะ จัดไปดิไหล ๆอย่างนั้นแหละแล้วเจช่องสองว่าไงเจช่องสองผมเห็น ผมเห็นแบบนี่ไงนี่ไง มาจนได้ว่ะ แต่มันแต่งเบาจัดเลยเมื่อแม่งแต่งเบาจัด อย่างว่าเนาะเป็นสองเนี่ยไปอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะเมื่อขอให้มันแตกก็พอโอ้โหเต็มกราฟดอกนี้เต็มกราฟบอกเลยครับผม รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วเพื่อจังหวะนี้107บาทซุปเปอร์ไม่กลับไอโหเบ็ดสองนะครับนี่เอาเรื่องว่ะ ถือว่ามาดีถือว่ามาดีแล้วมันต้องอย่างนั้นดิวะ สวยงามอยู่เมื่อสวยงามอยู่ครับผมจัดไปคูณ9โอ้โหตัวคูณแบบคูณแบบทวีคูณอ่ะโคตรเอาผมบอกเลยว่าโคตรเอาเมื่อนโอ้โหรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบต่อเนื่องเลยนะจังหวะนี้แต่ไปอีก56 บาทเมื่อนเอาเรื่องครับผม ก็ถ้า เมื่อคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะเมื่อนะ มีโปรลับให้ตลอดนะครับ ผมย้ำว่าเมนที่ปังหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะเมื่อระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับ มาหมดกอลไปเป็นที่เรียบร้อยสิสปินจัดไป208บาท เอาเรื่องไป ขอยักขยับเบ็ดกันเลยเมื่อขอยักขยับเบ็ดกันเลยไม่รอช้าไปเบ็ดห้าเลยแล้วกัน เบ็ดห้าเพื่อความสะใจกันหน่อยนะผมฟีเจอร์ไปเลยไหมไม่เอา ตังค์ยังไม่พอเบ็ดสามเลยกันเบ็ดสามแล้วจัดฟีเจอร์เลยดีกว่าน่าจะพอนะได้อยู่ มาขอจำแจมนะฟีเจอร์ขอจำแจมนะ คือถ้ามันไม่แตกผมก็หมดตูดแล้วนะเมื่อนะเหลือสิบเอ็ดบาทเช็ดคกเอาหน่อยราชินีเอาหน่อย ขอไหลๆเพื่อนขอไหลๆนะ จัดไปดี จัดไปดีครับ สวยงามเพื่อนเฮ้ยๆมาว่ามาว่าไหลว่ะไหลรัวจริงไหลรัวจริงว่ะแต่มันแตกเบาเออมันต้องเต็มกราฟแบบนี้ดิถึงจะคุยกันได้เนาะมันต้องเต็มกราฟแบบนี้เออจัดไปโอ้โหแล้วไหลไหล จัดเพื่อนโคตรคอมโบบอกเลยว่าโคตรคอมโบรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้เพื่อนซูเปอร์ไม่กลับไป155บาทนะเอาเรื่องครับผม ซื้อไปเท่าไหร่นะซื้อไปสองร้อยกว่าบาท ตอนนี้ร้อยร้อยหกสิบแล้วเพื่อนผมว่าได้อยู่ผมว่าน่าจะได้กำไรอยู่แหละ ขอเต็มกราฟแบบเมื่อกี้สักดอกหนึ่งได้ไหมอ่ะขอแบบเต็มกราฟเต็มกราฟหน่อยฮัลโหลโอ้โหแล้วคูณสิบจัดไปดีแล้วเอมาต่อเอไหลๆไปไหลๆไปครับผม จัดไป รางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาแบบต่ออย่างต่อเนื่องเลย มาต่อเนื่องจะจัดหกสิบสองบาทไปก้อนหนึ่งครับผมเอาเรื่องว่ะยังไงต่อจังหวะนี้ยังไงต่อสเปนสุดท้ายแล้ว เออ ต้องอย่างนี้ดีวะมาต้องอย่างนี้ดีวะไหลๆต่อด้วยเจ และเจมาต่อแบบต่อเนื่อง โอ้โหเอาเรื่องครับผม ก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีก จังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์ไม่กลับไปอีก263บาทนะเพื่อนเอาเรื่องจัดๆบอกเลย กำไรเพื่อนบอกเลยว่ากำไรแตกไป 492บาทโโอ้หแบบกำไรคูณ 2 เลยแหละไป ไปเบ็ดเจ็ดเลยแล้วกัน ขอยาจัดกันต่อเลยครับผม โอ้โหแต่ยังตังไม่พอซื้อฟีเจอร์ไป ขอยัดลงไปเบ็ดหกแล้วกัน เบ็ดหกจัดฟีเจอร์ไปเลย อย่าไปหยอง เบ็ดเจ็ดซื้อฟีเจอร์ไม่พอเพื่อนเมื่อกี้แล้วสเก็ตเตอร์สามเอ้ยสเก็ตเตอร์ห้าตัวซะด้วยแล้วจังหวะนี้สเก็ตเตอร์ห้าตัวซะด้วยสามตัวอะไรของมึงลิ้นพันโอ้โหมาถึงคิวก็เต็มกราฟไปเลยแต่ตัวคูณยังไม่มีแม่งมาเต็มกราฟตั้งแต่ดอกแรกก็เกินโอ้โหถ้ามีตัวคูณสักหน่อยนะบอกเลยว่าจังหนับเพื่อนเฮ้ยคิวมาดีว่ะคิวมาดีว่ะขอแจมแจมแหลมแหลมว้าวๆนะเว้ยไม่เอาเกลือเกลือเด้อไม่เอาเค็มเค็มเด้อ สวยงามอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไปไงต่อเคด้วยหูเคดูช่องแรกไม่เข้าไม่งั้นนะมึงบอกเลยว่าเต็มกราฟถ้าเคดูช่องแรกเข้าเนี่ยมันวายสามช่องติดเลยนะเพื่อน แต่ตอนนี้ก้อนใหญ่ก็โตไปร้อยเก้าสิบห้าบาทได้อยู่ หลายๆไปหลายๆไป เก็บตัวคูณไปก่อนหลายๆเก็บตัวคูณไปก่อนนะผมตัวคิวช่องสองไม่ไม่เข้าอีกแล้วไม่ขาดช่องเดียวให้กูอีกแล้ว เออแอะไรข้าวอะไรไม่รู้เพื่อนได้อยู่ได้อยู่แล้วไหลไปดีไหลไปดี ไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อหูแล้ววายมางี้วายมางี้ไม่แตกให้มันรู้ไปวายมางี้ไม่แตกให้มันรู้ไปเขาผมคูณเก้าไปหมับเขาให้เอาเรื่องว่ะมาว่ะมาว่ะส่งมาแล้วโอ้โหเต็มกราฟดอกนี้ดอกนี้บอกเลยว่าจังหนาเมื่อดอกเลยว่าจังหนาโอ้โหมาแล้วเว้ยก่อนโคตรใหญ่โคโตมาแล้วเมื่อจังวันี้เบ็ดหบาทแตกซุปเปอร์ไม่กลับไป1สิบไอเช็ดโคโคตรเอาโคตรตึงเมื่อเอาเรื่องครับผม บอกเลยว่าเอาเรื่องบอกเลยว่าเอาเรื่อง